เค สวัสดีครับมาเล่นกันเลยเพิ่งเล่นใหม่ แต่ว่าเวล99 ไม่มีท่า เอาไม่เอาท่าอะไรไปเลย เอาแต่สกิลเอาแต่ท่า ท่าโจมตีไม่เอาไปเล่นอะไรแกเบื่อ ดูว่าถ้าแมวท่าไปจะสามารถเล่นได้ไหม phải đo được along đường và đồng đường long đường まさかあいつらと同じ採用者何か事情があるかさい春だっていい悟空が帰ってくるまであいつを食い止めるぞไม่มีท่าอะไรมีแต่ท่าอะไรนี้孫悟空だ任せるだってでもなんだかおかしくないか近づいてくる気配がない悟空のそばにいるこの邪悪な手は 何者かがを足止めしているようじゃなこのままでは全員やられてしまうぞ隙を見て悟空のところに向かうんลองดูสักแป๊บหนึ่ง はそれらに相手です力を合わせて倒してください俺の名はターレスเล่นต่อยเล่นต่อยเน้นต่อยเน้นต่อย ทดสอบ ดูทดสอบน่าจะยากขอด่านนี้กลางจะยากまさかこの俺たちを倒すためなどというくだらんジョークを言いに来たんじゃないだろうやんちゃん ไม่มีท่าไม่ตายเลย จะไม่ใส่อะไรไป้ต่อไปใส่เงินเสือใส่แต่ท่าท่าท่าฟื้นฟูเผื่อนั้น เพื่อให้เพื่อนตอนนี้ยากแล้วเขาต้องมีท่าไม่ตายอ่ะ 最魔戦闘力が人間の時の10倍にもなるんだ分かったぞじいちゃんを踏み潰して殺したのも運動会場をぶっ壊した化け物っていうのもまだタンクだあの大皿に変身させちゃった奥田君の足並みがこんなところ มันต้องบิดท่าไว้ตาไว้อะมันจะลองดูอีกตั้งหน่อยไม่เอาท่าแล้วไปเรียกกัน มีท่าไม้ตาไว้อะ ラー逃げてねえなお前は大座の娘を作んだクソここいつ強いなんてもんじゃないぜせめて父親の隣で死なせてやろうそれは優しいお前なんかに負けるた <laughs> んか貴 <laughs> 様らがこの俺に戦いを挑んだのが間違いだったのだ nhiều nhớ ron ở đây ta đọc ta đọc đôi được à em phải tiêu mới có bừa bừa đó เล่นเดอะซิมบ้างวะเกมนี้มันแบบไม่ค่อยไม่ได้ ไม่ได้เหมาะเราร้อยเปอร์เซ็นต์ ты ты ты ทีละอันเลยนะตาตานก่อน เล่นนะฮะมาต่อไปกราซูนคามาลาท่านบีฟ เกมเสียเวลาแล้วมาไปดูเวลาคนเล่นเกมไม่ชอบทำบ้านบ้านกูเลย ไม่ค่อยชอบเลย มันจะไม่ไม่ชอบเลยนะ ตอร์นี่รู้สึกว่าต้องต้องซื้อได้เหรอ ไงต่อวะ のナメッ星人の子を連れてこの場を離れるんだバイドリア残りのガキどもを終えここは私一人で十分だ m a g i g よいか目的はこやつを倒すことではないぞクリリンとご飯をこの場から逃がすことじゃある程度ダメを与えればクリリンも隙をついて าบ้านที่เป่าอะไรนะโหตัวเขียวこのスラッグの邪魔をする者らしいあると何者なんじゃこいつは明日に招くステージスラッグ ハーネスに対して公安の方が別の道から連れてきたんだがアレックは味方じゃなかったかそれにこいつの邪悪なパワーは何よスラッグはただのナメック星じゃないいわゆる悪にしかけたスーパーナメックだ俺の力はまだまだこんなもんじゃないぞ。 พี่ทั้งหมดช่วยแล้ว มีเงินสองร้อยบาท เอาไปทำอะไร ให้เยอะๆหน่อยก็ได้ โหดูดีคนตุ๊ดเ รคนทำจนกว่าจะบินได้แล้วกันนะค้าว่ากันลอง ดูสักหน่อย ถ้า แบบ ถ้าแพ้ไม่ไหวอ่ะค่อยว่ากัน ไม่มีอะไรเลยไม่กได้สกิลโอพีอ่ะน้องสกิลมีอะไรไหมเราซื้อหมดแล้วนี่หว่า ทำเนสกันต่อ อะไรยังไม่ได้เซฟเหรอ devil. Dao 이제 아 뛰어 왔다 살살 또 뭐, 또 꺼다 먹고 빨리 해가. リクームドッグ お前たちが育てるよっしゃーそりゃないですよ金融隊長こういう時は同様にじゃんけんで決めましょうよ天才行く俺が帰ってくるまでに終わらせておくんだぞわわかりましたななんか今日隊長機嫌悪いなよしやるぜ俺は よバイオマンどうしたなんかあったのかいくらもそれからから他の力を感じるぞいトランクスはトアたちの動向を探るためにの方をこっそりておる お前はご飯たちを助けてやるさっきなんか体調機嫌悪くなかったかお前がこの前隊長の合図かなんだビに言うならどうね 嘘なのいくら不律だったからってどういうことだリクームがななんでもない攻撃だったはずไม่รู้วิธีการแก้ลูกลูกกินเมาส์ก็ก็สามารถเปลี่ยนได้เปลี่ยนตัวละครได้とっとと自分たちの星に消えるかそれともこいつ人間にぶっ飛ばされていいかててめえ一体何者だ 空育ちのサイヤ人らしいぜ太ったれ桐生と全体があんな雑魚に振り回されてたまるかサルども俺たちはエリート戦士なんだぞおおほはやつらに合慌てとる慌てとるま悟空が来たからにはもう安心じゃろ開発でいいタイミングで現れるぞおいしいところを持っていきやるほう おめえ誰だか知らないけどクリリンとご飯を助けてくれてありがとな悪いがもうちょっと付き合ってくれっかサンキューじゃあクリリンワンおめえたちはドラゴンレーダーでボーされてにわ分かった頑張れよ動くちょっと待って誰かがそっちに近づいてるわこの邪悪な木はまずいわですよ どうなってんだ二人の気が急に膨れ上がった新生児の巫女何十問を持ち出しとるんゃあれはわしら神にしか食べることを許されておらん聖なるカリ食べた者に素晴らしい力を与えるがカリを育てるのに星が丸ごと一つに潰れてしまうんやその身を 隠し持っていたなんだ誰かがこっちに近づいてくるクルリンでもご飯でもじいちゃんでもねこの木は รั้งโดนอะไรครั้งโดนอะไรข้อสิงเหรอโดนอะไรข้อสิงเหรอโดนโดนโดนโดนโดนข้อสิงเหรอすいません 戦隊のスペシャルファイティング講座に参加したいなど許されることではないの貴様すいませんままさか隊長がボディチェンジされているとは思わなくてไปดูจากทดลองแล้วจะไม่ค่อยได้ต้องเพิ่มไปนิดนึงすみませんお待たせしましたギニュー俺の体を返せ まあ、こういうのフはゲームをね安心しろお前の体は私が有意義にってそうな顔してんけどはいよしあいつらを一気に片付けちゃうぞそうかこの歴史の極空さんはまだ議員になってなかったんだなあの เราสลับตัวถ้าไม่รถทำไมมีอยู่สองตัวให้เราสลับตัวไปได้ๆเขาต้องร้อยมันพูดเสร็จ 並び形勢逆転ていうことか惜しいぞどこかで見たことのある顔の貴様よくやったぞュー特戦隊の一員にしてやろうせっかくの申し出だが遠慮させてもらおう俺の願い 別にあるんでねですねこれで解決だと思った瞬間にすみませんこんなことになった責任を俺の手で振りたいと思って俺はこの歴史に本来関われないんですเรือจะเอาท่าไม่ตายอะไรถ้าจบดีถ้าไม่ตายออกซาตานกับโฟโบดี้โบเอ้ท่า ถ้าไม่ตายของไว้น๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึง นี้เราไม่ชอบเล่น แนวเกมการ์ด นี่ ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ เราจะ เอา เป็น ท่าไม้ตายกับ ท่า นี่เฮ้ยอ่าสองท่า นี้ก็ พออันนี้เอาไหม สยาก็ตเต่อแล้วก็สยาไม่ต้องใช้ก็ได้โอเคนี่แล้วกลับชาร์จพลังงานชาร์จพลังเพื่อใช้ช่วยเพื่อน ต่อฮะไปถึงให้ ให้บินได้ ก่อนแล้วค่อยว่ากัน ยังรอมาตลุชคาร์トランこの前あの二人が追っているลุยเลยเดียวเพื่อให้เป็นเสียเวลา この私に戦いを挑もうとする愚か者がいたとはまさに身の程知らずも甚だしいというやつですねすぐにドラゴンボールの願いの叶え方を教える気になるでしょうフリーズはまだ気づいておらんがネイルは時間稼ぎをするつもりじゃ今ゼッセがご飯だのもとへドラゴンボールの合言葉を伝えに行っておるからのだが のパワーアップこれが最後の警告にとまるいいかげにドラゴンボールの願いの叶え方を言いなさい死ぬことになりますもうお前がそれを知っても無駄だえっそろそろてる地球人たちのところ お前が死にたがっている合言葉を伝えになな何おおれただのだったのかよしそろそろいい時間じゃろう君はターゲットスラックを探し出してちょちょっと待って のモレスとラックドラゴンボールのそばにいるみたいよななんちゃとドラゴン1ないわね一回戻ってらっしゃいはあお前何なことんじゃ非常事態だぞだこよおじいちゃんは黙ってちょうだい ไปไหน ไปไหน ได้เป็นพันเลยเหรออ ดีต้อรับกับนะทำเควสให้จบ ดราก้อนไอ้พวกนั้นつけるんじゃ今までの二人とは者にほどの気を放っておる ได้จากใครนะไอ้ท่าไอ้ท่าสีชาร์นโทว่ามีโทว่าเนี่ย อาจารย์มีโทว่าเนี่ยลองต้องพิมพ์ชื่อ energy z o n e energy z o n e าหาใน Google น่าจะเจอเ このボンボンは絶対に渡さないぞそうか小僧仲間にしてやってもいいと思ってたんだよな所詮に裏切り者のカカロットのガキเราเอง連れて行こうとした俺がสวัสดีเราเองの中甘かったどうしたเส้นใหม่ เล่นอีกเจ็ดวันก็คงไม่จบหรอกมั้งเพราะมันยาวร้อยชั่วโมงกว่านะว่ายนี้เล่นเล่นเล่นให้จบก็เถอะให้ให้ให้วินได้พอ同士仲良くしよう お前が俺の従順な部下になるというのなら考えてやってもいいだお断りうん所詮相入れはせんのだごごクリリンさん大丈夫ですかあなんとかこの戦いは危険しい人には離れてもらった方がええじゃろう とかえって邪魔になるそいつに任せた方が良さそうだมาช่วยแล้วโกฮังช่วยแล้วไอ้พวกนี้มันโกงอ่ะเอามาตาอีกเอามาตาแล้วฉันก็อยากเอามาตาเหมือนกันนะใช้ใช้ท่านี้เลยมาที่ฉันฮ่าฮ่าฮ่าฮ่า

俺だいやマヤお前現在か俺はターレンたちの方へ行きますあなたはミラの相手をどうか気をつけお待たせしました今行きますマヤだマヤだこれは素晴らしいパワーだ当我这了。お待たせしました。加勢します。ミラはあの人に任せておけば大丈夫です。 かくこっちを先に片付けましょう ย่อย่อย่อย่อต่อยไม่โดน ไปทำมาแล้วอ้อ หนยรู้มัชื่ออะไรเทนส์อะไรรู้กันด้วยชื่ออะไรไม่รู้ได้พันหนึ่งน้อยจัง ไม่รู้อะมันชื่อตัวทีนำหน้า ระบบของอ็้นมีปัญหาว่ะ พิเซอร์ไว้เจ็ดโมงอยู่ในอยู่ในในแอปเราด้วยแอปนาฬิกาเข้าไปดูเดี๋ยวก็อนจะบอกว่าถูกยังเดี๋ยวให้พิเซอร์มันสู้กับเราดีกว่าฟิเซอร์มา มาหาฉันเดี๋ยวนี้ ฮ่าฮ่าฮ่า โอ้ไม่ตัดชิวทัศน์เกลเรสุมไงยักษ์สุดที่สุดสนใจฉันหน่อยสิฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าไม่ต้องไม่ต้องการตัวว่าเดี๋ยวค่อยเปลี่ยนแล้วกันต้องว่าให้ให้เราบินได้เหรอชกกราบอ่ะสามารถนี่มันมีสิ่งที่มันสิ่งของไม่ があるというのか、えー、まあ大した自信がそれとも恐怖のあまり頭が落ちてしまった今のうちにそうやってニヤニヤ笑ってるここにいるのが貴様の最も恐れていたスーパーサイヤ人だ相変わらず銃弾きついね と本気でスピードを上げたらなんだそれでもスーパーサイヤ人なのかなバカ所詮スーパーサイヤ人なんただリーダーウェイターなそうああ จงสู้กับฉันสิฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่ามาละวงกุณมาแล้วเฮ้ยนี่มาละมาล้นี่โอ้โหกระเด่นย่า フ i ッ z a Ah. i z ちょっと頼まれてくれるか今からしばらくど見るんだを引きつけてほしいんだやるしかねえんだオラも少し分けてもらうぞその誇りをオラいな เดี๋ยวต้องเพิ่มเพิ่มท่าหน่อยละค่อยๆเพิ่ม ถ้าบางทีมันไม่ไหวขึ้นมาฮะ 歴史の流れになってきたわご配分には辛いかもしれませんねおおおごご飯ピッコロを連れてさっさと地球へ帰れあああ理性がちょっとでも残っているうちにとっとと消えるんだ だいや何者だ僕にご存知なんだ俺は地球から貴様を倒すためにやってきたサイヤ人穏やかな心を持ちながら激しい光をไอ้ฟรีช่องฟรีเจฟรีสได้เงินอีกห้าร้อยบาท พันห้าこのクーラーは弟のようにはいかんだ兄さん兄貴だとどうなったじゃさっきまでこんな奴がおらんかったはずラックと同じよとはった 別の歴史から連れてきたんだわ俺たちのプライドに乗ろうまたそうだねこいつがお望みのフルパワーださあ始めようか4こ分早えとこ片付けようぜ เปิดการในนี่ก่อน ถ้าเป็นผู้หญิงจะขอผู้หญิงจะปล่อยพลังถ้าพลังแรง แต่ขอผู้ชายเอาไว้ปล่อยเน้นปล่อยแรงครับ่อมันพา 思うよ時間稼ぎだとそんな必要はない貴様は死ぬれからここででかい口を聞くのそこまでだ黙らせてやるぞこの星もろとも必殺でやるこのしつこいくたばり損ないでピッカピッカピッカピッカ buraco. k ยครับ a k a น l ı โอเคถ้าอะไรดีกำลังขึ้นต่อตามเวลาแล้ว ที่กอสไตล์เยอะๆหน่อย ที่เราขึ้นเยอะหมายว่าไงรอที่เตือน tangan, yuk.